สำหรับประโยค sembari menunggu bisakah anda memanggilkan taksi untuk mengantar kita ke bandara แปลว่า ในระหว่างที่คอย กรุณาเรียกแท็กซี่สำหรับไปส่งที่สนามบินให้ด้วยครับคำว่า sembari แปลว่าในระหว่างที่คำว่า menunggu แปลว่าคอยคำว่า bisakah เป็นคำที่ใช้ประกอบการขอร้องให้ทำอะไรคำว่า anda แปลว่าคุณ คำว่ามามังเยอกันแปลว่าเรียก ในที่นี้คือโทรศัพท์ คำว่ากิตา แปลว่าพวกเรา คำว่าก็แปลว่าที่ยังคำว่า b a นดาร a ก a r i s b า w a แปลว่าสนามบิน สำหรับประโยค pasti anda bisa menunggu di lobby sebuah taksi akan datang dan menjemput anda 10 menit lagi แปลว่า แน่นอนค่ะ คุณคอยที่ห้องโถงสักครู่ รถจะมารับคุณในอีกประมาณ 10 นาทีค่ะ คำว่า pasti แปลว่า แน่นอน คำว่า sebuah แปลว่าหนึ่ง เทียบกับคำนำหน้านามไม่ใช้เจาะจง คำว่า taksi แปลว่าแท็กซี่ คำว่า อาการแปลว่าจะคำว่าดัต a n แปลว่ามา คำว่าดัน แปลว่าและคำว่า menjemput แปลว่ารับคำว่า sepuluh แปลว่าสิบคำว่า menit แปลว่านาทีคำว่า lagi แปลว่ากว่าหรืออีกครั้งหนึ่ง